องพ่อกันเดี๋ยวนะครับ กับการรีวิวของเล่นจากทุกมุมโลกมือหนีเขาก็สิมารีวิวของเล่นนาเล่นจากค่เขามีนะครับ เป็นของเล่นเงาลดไหลลงล่างนี่ก็เป็นเงาโมโตอคอร์ครับเป็นยังไงมาแกะพร้อมกันครับเธอ กล้องเห็นไหมกับมีล้างหลายๆอันนะครับ มีจุดปล่อยตัวนี่รถมอเตอร์คอร์มาไหนครับ จุดสตาร์ทฟินิชแล้วก็ตัวคานมาไปขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ครับ ใส่ทางขนาดซีหนึ่งกล่องอ่ะไปประกอบกันตัวนี่ ไห้เลยนะครับ ลองทดสอบยางท้่งหลอกนะเออดีงาม ต่อไปเขาก็จะมาใส่จุดสตาร์ทนะครับทีนี้ตัวบอกหลอกกล้อง แข่งกันทั้งหมดเก้ารอบครับ นี่ตัวนี้ครับ เลือกเลน เลือกสี เลือกรถแข่งครับส้ามากผมได้ ในจุดสตาร์ทได้ครับเธอโอเคอาเธอในห้องกระต่อเสร็จแล้วด้วยครับ ต่อไปหาทางเข้าไปครับเส้นเนี่ยก็ detail เนี่ยโอ้ติดแล้วครับยันไงครับหมดน้ำหมดพอแล้วเป็นเขาก็เล่นนะครับเปรับชมคลิปการเรียนพร้อมกันนะครับ